อ่าสวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2ของไฟเอ็มนะครับ ตอนเปิดเซิร์ฟไฟเอ็มแล้วก็ตอนแรกนะครับก็เจอมีคนดูและเจอปัญหาไปเยอะมากคือเป็นปัญหาของตัว SQL นี้นะครับ ว่าไม่เจอเปิดปุ๊บไม่เจอตัวข้อมูลผู้เล่นไม่เจออะไรบ้างนะครับ แล้วก็มาค่อยๆดูไล่เรียงกันทีละนะแล้วค่อยๆเปิดตามกันไปอย่างแรกครับอย่าลืมมาเปิด exam เปิดเสร็จแล้วเนี่ยสองตัวเนี้ยมันจะปิดปิดปิดหมดเลยนะให้เปิด2ตัวด้านบน เป็นตัว Apache แล้วก็เป็นตัวของ MySQL นะครับ เปิด เปิดปุ๊บ ก็ปิดหน้านี้ไปได้ครับเข้ามาที่สคริปต์เรา ไปที่ตัว Essential Mode เป็น SQL สคริปต์ของเซิร์ฟเราเปิดออกมา เปิดออกมาเนี่ยเรามาเริ่มใหม่กันเลยเปิดออกมาปุ๊บแล้วก็ดิวครับเป็น section ของข้อมูลผู้เล่นอันใหม่ครับคือปัญหาใหญ่ที่เราไม่เจอกันเนี่ย คือไม่มีตัวนี้ ไม่มี Essential Mode ตรงนี้นะครับ มันเกิดจากอะไรหรือเปล่า มันเกิดจากว่าเราเนี่ย อาจจะไม่ได้รันเอาเดี๋ยวค้างเลยแบบหนึ่งอ่านี่มาแล้ว เราเนี่ยไม่ได้รันในตัวนี้ เราลืมรันมัน เราก็เปิดเลย โหลด SQL จะเอามาไหมไฟล์ครับแล้ว ก็โหลด SQL Essential Mode กด Open รอสักพักแล้วมันก็จะเป็นของในในตัวข้อมูลใน SQL เราเป็นข้อมูลผู้เล่นอะไรต่างๆ ก็ ได้ข้อมูลเสร็จแล้วให้กดด้านบน เป็นตัว run s q e นะครับ เสร็จปุ๊บก็ต้องรอนะครับรอมันค่อยๆรันไปทีละแถวทีละแถวไป เพื่อแบบเอามาทำเป็นตารางข้อมูลต่างๆ อ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ด้านนี้ขึ้นมานะครับ ให้กดโอเคไป กดโอเคแล้วกด refresh หนึ่งครั้งนี่เราจะได้ essential mode มาพร้อมข้อมูลครบพร้อมข้อมูลนะมีครบ